ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนกล่องถนอมอาหารปลอดสารก่อมะเร็งนอกจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารแล้ว ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับ หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะพลาสติก เพราะกลัวสารเคมีปนเปื้อนในอาหารค่ะ แต่ตอนนี้มีทางเลือกใหม่แล้วค่ะนักวิจัยไทยพัฒนากล่องใส่อาหาร ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100%ได้แล้วนะคะ ผู้เชี่ยวชาญจากไอแท็บสวทช ร่วมกับบริษัทไบโอฟอร์มประเทศไทยจำกัด นำน้ำตาลข้าวโพดและอ้อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกล่องถนอมอาหารไบโอแวร์ซึ่งเป็นกล่องถนอมอาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100%ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกหรือเมลามีนเลย และยังใช้สีธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการฝังกลบตามธรรมชาติไบโอแวร์ผ่านการทดสอบมาตรฐานสูงสุด ด้านความปลอดภัยวัสดุระดับโลก และมีการออกแบบให้มีความสวยงาม แข็งแรงทนทาน จัดเก็บใช้งานได้สะดวกและประหยัดพื้นที่ โดยเฉพาะตัวภาชนะที่สามารถถือจับได้อย่างกระชับมั่นคง เหมาะกับผู้สูงอายุ ใช้ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็นบุนด้วยไมโครเวฟได้ ทำความสะอาดและประกอบล้างง่าย ใช้กับเครื่องล้างจานได้ และที่สำคัญคือ ปลอดภัยไร้สารพิษ และสารก่อมะเร็ง สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000